今日禮拜日， บอสโก 博西哥啦佢個樣衰細佬 อับราฮัม 阿巴喊響皇橋禮拜堂。 คริสตจักร สะพาน เหลือง Sapan Luang Church. 做完彌撒，死咗落隔離個是樂園， สวน ลุมพินี Lumphini Park. 樹油花園，果樹好撚清幽， 着條圓網利是師傅背心仔，仲要着條咁小布白色短褲仔。唔止話若隱若現咁俾人睇到你入邊條黑色底褲，就算行緊路都露晒底啦，又唔能知家幾咁靚仔，引死人冇命賠，唔猜你嗰個都唔撚係人啦。仲向樹嘈搞住晒我睇靚女，真係頂你個肺！ 所以結唔成婚，生唔到仔，將來冇仔啦我送終。我嘅損失你知唔能知？點解你一個人嘅大聲呼救，要我哋成個公園嘅市民嚟拉你埋單先？覺唔覺得家基好鳩自私㗎你？我睇呢都有仔，信耶穌唔拜佛， 又着得咁鬼仔，都唔撚似我哋泰國人。頭先我睇到佢拉條鬼子佬咬耳仔，細聲講，大聲笑，分明係收咗水，要佢響呢樹搞嘢，破壞我哋嘅秩序，使我哋永遠落後，永遠追唔到人哋。你係男人老狗嚟㗎， 嗌非禮，識唔撚識個丑字點撚寫㗎？我係女人都成日俾人揸波啦，嗌非禮有撚用咩？按照泰國嘅基本法例已經寫得好清楚，sign 撚起啦。無論做乜諗嘢之前，都唔該你諗下有冇用至得㗎。有啲嘢係做唔到就做唔到。 呢個係我哋國家能夠多年嚟都繁榮安定咁運作嘅基石。呢位先生，我完全理解你嘅個人訴求。但係亦都請你為着曼谷大京都市民嘅整體利益，唔好作出霸佔公眾地方喧嘩嘅野蠻行為，讓我哋嘅公共秩序能夠恢復。屌你老母臭花閪，馬打乸，你係邊撚個嗌？ ผม น้ำจีน เยื่องู